ก่อนอื่นนะคะอยากจะขอให้อาจารย์ได้แนะนำรายวิชาของอาจารย์สั้น ๆค่ะว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างค่ะ ได้ค่ะ รายวิชาการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยนำเสียงวิดิทัศน์ กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม ต่อสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียนค่ะ เชื่อว่าผู้เรียนทุกท่านนะคะ ที่กำลังชมวิดิทัศน์อยู่ในขณะนี้คงได้ศึกษาเนื้อหามาแล้ว และจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของวิชาต้องการให้ผู้เรียน สามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้ด้วยนะคะ ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการนำไปใช้ในการสอนหรือการทำงานนะคะ แต่เรายังมีประเด็นที่อยากจะขอให้อาจารย์ ได้แนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่า การเรียนการสอนในปัจจุบัน ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะ การใช้สื่อปฏิสัมพันธ์หรือสื่ออินเตอร์แอคทีฟแตกต่างจากสื่อทั่วไปอย่างไรบ้างคะการใช้สื่ออินเตอร์แอคทีฟแตกต่างจากสื่อทั่วไป ในส่วนของการนำภาพวิดีทัศน์ ภาพแอนิเมชันการใช้แผนภูมิ แผนสถิติ การใช้เสียงประกอบอย่างเช่น เสียงเพลง เสียงพูด เสียงพิเศษอื่นๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่ออินเตอร์แอคทีฟค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้สื่ออินเตอร์แอคทีฟมีข้อได้เปรียบที่น่าสนใจมากกว่านะคะแล้วในการออกแบบหรือการผลิตมีความแตกต่างจากสื่อทั่วไปหรือไม่อย่างไรคะการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟนั้นมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างจากสื่อทั่วไปค่ะ ในด้านความเหมือนการออกแบบสื่อทั่วไปหรือสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ผู้ออกแบบก็ควรจะคำนึงถึงการรับรู้ การเรียนรู้ของผู้เรียน การกระตุ้น ให้ความสนใจของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของขนาด ชนิดของตัวอักษรที่ควรนำมาใช้ การจัดวางตัวอักษร การใช้สีและพื้นหลัง การใช้ภาพประกอบในการนำเสนอในส่วนของความแตกต่าง ก็คือ การนำภาพวิดีทัศน์ ภาพแอนิเมชันการใช้เสียงประกอบ อย่างเช่น เสียงเพลงเสียงพูดเสียงพิเศษอื่น ๆ มามาใช้ในสื่อค่ะ ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ามีคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่อาจจะมีสื่ออินเทอร์แอคทีฟให้เลือกใช้อยู่แล้วเราควรจะใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างคะในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อเหล่านั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟอะคะ่ะ อาจารย์จะมีข้อแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างหรือไม่คะ อันดับแรกเลยก็คือการออกแบบสื่อค่ะ ในการออกแบบ ผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และก็ลงมือสร้างบทเรียน เพื่อให้ผลงานนั้นถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อผู้สอนศึกษาเข้าใจในการออกแบบดีแล้ว ย่อมทำให้ผลงานนั้นออกมามีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ต้องขอขอบคุณดร อัญชนาสุขสมจิตค่ะ ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ